ณเดชคุกิมิยะทำบุญรับปีใหม่ เมื่อวานนี้แม่แก้วสุดารัตน์แม่ของณเดชได้โพสต์รูปสลิปโอนเงินลงในอินสตาแกรมจำนวนเงิน 50,000 บาท ที่ณเดชตั้งใจโอนเงินให้กับโรงเรียนบ้านสำโรงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือทุนสนับสนุนนักกีฬาทีมฟุตบอลในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนทราบซึ้ง และจะใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด แม่แก้วเขียนข้อความว่าอนุโมทนาสาธุนะครับ พ่อน้องๆนักเรียนคงมีความสุขในการเรียน และเล่นอย่างสนุกสนานทั่วหน้ากันทุกคนนะคะ ขอให้ลูกนเดชมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ยังลงคลิปที่น้องๆทีมนักกีฬาฟุตบอลในโรงเรียน ร่วมกันอัดคลิปขอบคุณนเดชที่บริจาคเงินในครั้งนี้ให้พวกเขาด้วย สร้างความยินดีให้กับแฟนๆและร่วมอนุโมทนาบุญกันจำนวนมาก yeah! Wow.